50ก็เล่นได้ 40 ก็เล่นได้ 10 บาทก็เล่นได้นะครับแต่วันนี้จัดมา160นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะ ก่อนไปเล่นนะครับ ไปดูก่อนตารางการจ่ายมันเป็นอย่างไร ตัวละครนะฮะก็มีชินจังนั่นแหละ แต่ชื่อเกมมันจินซุงนะทำไมไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมไม่รู้ พูดอะไรของกูวะ ต่อมาสเก็ตเตอร์เป็นรูปหีบนะครับ แล้วก็ตัวผู้ชาย ตัวจ่ายสูงสุดลองมาก็น่าจะแม่ของจินซุงนะลองลงมานะฮะอันนี้พ่อหรออันนี้แม่ แล้วก็ตัวน้องน้องของจินซุงก็ลองลงมาอันดับที่3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะค่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เคยดูอยู่ในตัวละครมันนี่แหละในในหนังนี่แหละในการ์ตูนนี่แหละลองลงมาก็เป็น AK Q แล้วก็ J น้อยที่สุดนั่นเองฟรีสปินนะครับ ต้องเข้า5ตัว แล้วผมเชื่อว่ามันจะต้องมีทุกเผานะ ทุกแถวต้องมีสเก็ตเตอร์ ถึงจะเข้าฟรีเกม สูงสุด 7 ตัวนะครับ สูงสุด 7 ตัวนะ ตัวที่5ไอตัวที่ 6 กับตัวที่ 7 ก็จะเป็นตัวคูณแทนรอบหมุนเท่าเดิมเอาไปเป็นเพิ่มเป็นตัวคูณนะฮะประมาณนี้ฟีเจอร์บายนะครับสามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะฮะแล้วก็การแตกของมันมีทั้งหมด 1,024 ทางด้วยกัน 3 แถวแรกเหมือนกันก็คือแตกนะครับผม ประมาณนี้นะ ฟีเจอร์แม่งไม่มีอะไรมากมายเลย แค่นี้นะครับไม่มีเสกไม่มีอะไรเลยโอเคพร้อมแล้วจัดไปขอเริ่มที่เบ็ด2บาทก่อนแล้วกัน เริ่มเบ็ด2บาทก่อนนะ ดูเชิงดูเชิงนี่ไงสเก็ตเตอร์5ตัวทุกแถวจริง ๆด้วย แถวแรกไม่มีแม่งไม่เข้านะครับ เดี๋ยวลองดูแบบมาซ้อนๆเอาลุ้นแล้วลุ้นแล้ว เข้าด้วย อีกแถวเดียวอีกแถวเดียว เข้าหน่อยเข้าหน่อยยุดโอ้โหเลยอีเวนเลยไปตัวเดียวเองอ่ะเสียดายตัวเดียวเอง สามแถวแรกเหมือนกันคือแตกนะครับแบบนี้นะฮะตัวเคนะสามแถวแรกเหมือนกัน ลุ้นอีกแล้ว ตัดดีแล้วที่ตัดไม่เข้าเย็ดเป็ด ขยันมาซะด้วยนะสเก็ตเตอร์นะฮะขยันมาด้วยดิ แต่แม่งไม่เข้า อะไรวะ ขอแต้แบบเต็มคาราเบลดอกหนึ่งดิเต็มเต็มเต็มดอกอะตอนนี้ขาดทุนแล้วนะฮะ160 โดนรับประทานไปแล้ว25 บาท โอเคเต็มแถวเลยแทนที่ไม่จะเป็นตัวสเก็ตเตอร์ โอ้เข้าอย่างยากอะเปิดโบเลยแล้วกัน เปิดโบ อุ้ยเข้าเฉยเข้าเฉย กดผิดพลาดเสือเข้าเฉย มา 12 หมุนฟรี ตัวคูณจะเพิ่มทุกการหมุนนะ ตัวคูณเพิ่มตลอดนะครับ แต่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะเพื่อนๆ ดูดิแตกรอบนี้จะได้เท่าไหร่ปีเกมรอบที่ 1 นะฮะ เราไม่ได้ซื้อนะเข้าเองนะครับก็เข้าง่ายเกินไปนะ สีรอบสุดท้ายโอ้คูณ9ได้แค่นี้เหรอคูณ10แล้วนะ อุ้ยบิ๊กวินไปดิีสิบาทอุ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มครับกำไรแล้วกำไรแล้วกำไรแล้วเด็ดเคออโต้ดีกว่าแบบนี้ก็ ออโต้แล้วได้ตังค์อ่ะออโต้ดีกว่า 20 รอบแล้วกัน โอเคนะสำหรับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เว็บตรงนะครับ ไปเม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะ รับโปรรับผ่านหน้าฝากได้เลยเพื่อนๆแค่คลิกลิงก์ไปแล้วสมัครก่อน ตอนจะฝากอะครับ มันจะมีให้เราเลือกโปรนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะ เลือกได้เลยว่าจะเอาโปร ไหนนะครับ แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ อ่านเงื่อนไขดีๆ ใครไม่เข้าใจตรงไหนทักหาแอดมินได้เลย บริการเต็มที่ตลอด 28 ชั่วโมง เริ่มกลับสู่ทุนอีกแล้วครูอ่ะขยับเป็ดสามกดเองเลยแล้วกันซื้อซีเกมเท่าไหร่ 150อู้แรงว่ะ บาทละ 50 นะครับ ค่อนข้างแรง อัดเบ็ดไม่ได้นะครับ ค่อนข้างไหลอยู่ ตอนมันไม่แตกคือมันไหลลงแบบพุ่งพวบเลยอะไหลหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ขอเข้าฟรีรอบได้ไหม แล้วแตกแบบสี่ห้าร้อยจะได้เลิกเลย ไปเปล่า กินตรงฟักฟรีไป เพื่อนๆ คนไหนอยากให้ผมรีวิวเกมไหนก่อนนะครับในค่าย AMB สล็อตนะ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะรัดคิวให้นะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีแรนดอมนะ เล่นไปเรื่อยๆ นะครับ มั่วบ้านงานไปเรื่อยนะฮะโอ้โหขนาดแตก5แถวมันได้ยังไม่เท่ากับเราเล่นนะเล่นเป็ดสามนะฮะ แตก5แถวได้สองบ้างดูดิอ๋ออันนี้ได้ตัวสูงเก้าบาทอุ้ยเก้าโอเคอุ้ยตัวเดียว ตัวเดียวเข้าฟีเกียร์แล้วเมื่อกี้อ่ะสักฟีไป สักฟีไป จะหมดแล้ว สักฟีไป กินทรงหนึ่งฟี หนึ่งฟีเริ่มลงว่ะ อะไรอ่ะแปลกโอ้โห ไม่ไม่คุ้มว่ะเล่นสามบาทได้หกสิบสตางค์ เฮ้ย ูจิกวินเยเคตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะ โอ้โห ตัวเอนะฮะ เต็มคาราเบ้นะ ตัวเอนะฮะเต็มคราฟเริ่มเข้ายากแล้วว่ะเพื่อน ตัวเดียวซ้อนกันมันก็ไม่ให้นะ ต้องแถวละตัวนะ ทุกแถวต้องมีอย่างง่ายๆทอนไม่ได้นะไม่แม่งมีงานว่ะ โอ้โห ลายอย่างสวยแม่งไม่เต็มคาราเบล วะ ปีหนึ่งก่อนจากเร็วๆสามรอบสุดท้าย โบเข้าไปเรียบร้อย งบร้อยหกสิบ ไม่รอดครับท่านผู้ชมเรียบร้อยดีครับ แต่ยากมากเข้าวีเกมโคตรไวแล้วก็เข้าง่าย หลังจากนั้นนะฮะได้บิ๊กวิน2 รอบ แล้วก็ไม่รอดนะครับ ไหลโคตรโคตรเร็ว ผมเล่นเบ็ดน่าจะหนักไปนะงบ 160นะต้องเล่นแบบเบ็ด1เบ็ด2พอมันมันเป็นเกมที่ไปโคตรไวอะ่ะหมุนไวมากถ้าเปิดโบนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะเกมกินทรงนะเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับรับโปรผ่านหน้าฝากได้เลย กดที่ลิงก์ไปสมัครสมาชิกก่อน แล้วก็หน้าฝากจะมีโปรให้ท่านเลือกนะครับเลือกเอาเลยอยากได้อันไหนก็เลือกเอาเลยนะครับ อ่านเงื่อนไขดีๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วย คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติชมตอนต่อไปนะครับ